หัวข้อต่อมาก็จะเป็นการแทรกเสียงหรือว่าซาวนะครับ ก็นอกจากที่เราจะแทรกวิดีโอเข้ามาแล้ว เราก็สามารถที่จะแทรกเสียงเข้ามาใช้ในการนำเสนอตัวชิ้นงานของเราได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวเสียงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับตัวแทรกวิดีโอ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของคำสั่งในส่วนของ Media เช่นกัน ก็วิธีการก็เช่นกันนะครับ ไปที่เมนู Insert จากนั้นก็เลือกตรง Audio สังเกตดูจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือ แทรกออนไลน์ Audio ได้ หรือจะเอาเสียงที่อยู่ในเครื่อง Audio on my PC ตรงนี้ ที่ต่างกันก็คือเราสามารถที่จะ ทำการเกคอร์ด หรือว่าบันทึกเสียงของเราใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวจะทดลองทำการแทรกจากเสียงที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ ก็คลิก audio on my pc ก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการเลือกเสียง ในที่นี้ก็จะเลือกเป็นเสียงตัวนี้นะครับ ก็จะมีเป็นรูปลำโพงโผล่ขึ้นมา เราสามารถที่จะกดเพื่อฟังเสียงได้นะครับ ปรับวอลลุ่มตรงนี้ได้ ทีนี้ในส่วนของตัววิดีโอเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ เช่นกันนะครับก็คลิกตัวรูปลำโพงตรงนี้ เหมือนกันนะครับก็จะมีแท็บ format กับแท็บ playback ตรงนี้มาให้ ก็ลักษณะคล้ายกันนะครับในการกำหนดการแสดงหรือว่าสีอะไรพวกนี้ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัว playback อนี่ถือว่ามีลูกเล่นที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในส่วนของตัววัตถุเสียงตรงนี้ ก็เราสามารถที่จะตัดได้เช่นกันนะครับ ก็คลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าจอตัว trim audio ตรงนี้มา สามารถตัดเอาเฉพาะเป็นช่วงได้ นอกจากนั้นแล้ว ลูกเล่นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราสามารถที่จะ ใช้เสียงตัว audio ที่เราแทรกเข้ามาตรงนี้ ให้มันสามารถที่จะเล่นเป็นพื้นหลังของตัวสไลด์ ในตอนที่เรานำเสนอนะครับ ก็เดี๋ยวจะทดลองอกดนำเสนอดูนะครับ อันนี้แบบ no style ก็คือไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรนะครับ ก็จะมีรูปลำโพงขึ้นมาก็ทำการคลิกเพื่อฟัง อีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเราต้องการให้เล่นเป็นภาพพื้นหลังของสไลด์นี้นะครับ ก็ทำการคลิก ตรง play in background ตรงนี้นะครับ ก็คลิกอพอเรานำเสนอปุ๊บสังเกตดูจะไม่มีตัวลำโพงขึ้นมา แต่เสียงก็จะเล่นเป็นภาพพื้นหลังของการนำเสนอนี้ทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับ ที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ในการ นำเสนอของเรา ส่วนการตั้งค่าอื่น ๆ นะครับสำหรับตัวเสียงตรงนี้ก็ ตรง preview อันนี้ก็แสดงผลนะครับ แล้วก็กลุ่ม edit อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ทำการตัดแล้วก็ fade in fade out อย่างที่ให้ดูไปตะกี้ ปรับแต่งตรง audio option ตรงนี้ ่าจะให้มันสตาร์ทแบบอ่าอโตเมติกหรือว่าตอนที่เราคลิกนะครับ แล้วก็ให้มันเล่นแบบวนลูปอะไรตรงนี้สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับ อีกอันหนึ่งก็ audio style อย่างที่แสดงให้ดูแล้วตะกี้